พอหมุนนั่นเสร็จเราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนะฮะวาวจ่ายน้ำนะครับ มีปัญหาหมุนไม่เข้า นะฮะตัวนี้มันเลยขึ้นมานะครับเอาใหม่นะครับ ใส่เข้าไป นะฮะใส่ใส่โอลิงด้วยนะครับ ตัวเนี้ยยางรองกันรั่ว เข้าไปแล้วก็ใส่น็อตข้างใต้นะครับน็อต ครับจากนั้นก็ใส่สายนะครับ ใส่สายเข้าไป หมุนเข้าไปนะครับไป ก็ใส่เข้าไปนะครับนี่เนี่ยนะครับ ไม่รู้อ่ะเรียบร้อยทดลองแล้ว เคเดี๋ยวเราจะใส่ลูกลอยกันครับปิดน้ำกันโอเคเปิดนะแล้วก็ใส่แกนลูกลอยเข้าไป ก็ตั้งชุดนี้ใหม่ หมุนเข้าไปนะครับ ใส่ลูกลอยนะครับหมุนเข้าไป นาทีแล้วปิดนี่ไหวแล้ว คุณองค์ได้ไหมใช่ใช่หนึ่งนาทีก็ปิดเลย ทดลองกดน้ำครับ ดูนะครับมันหยุดไหมเดี๋ยวเดี๋ยว หยุดแล้วใช่หรอไม่ได้ยินเสียงน้ำแล้วคุณอุ้มผมปิดน้ำอืมเป็นไงอยู่ไหมคุณดูเปิดน้ำยังเปิดแล้ว แต่มันก็ได้ยินเสียงอยู่นะ แต่มันมันขึ้นไหมมันก็ไม่ขึ้น รอดูผลนะครับ รอดูผลมีขึ้นอีกไหม เปลี่ยนชุดแกนนี่นะครับ มันได้ยังได้ยินเสียง เสียงน้ำอยู่ น่าจะหมด น่าจะใช้ได้แต่มันไม่ได้ยินเสียงนะำจะลองใหม่นะครับ